านคงสามารถเริ่มใช้งาน Google Classroom กันได้แล้ว เมื่อเราได้มอบหมายชิ้นงานให้ผู้เรียนไปแล้ว เราจะมีวิธีตรวจชิ้นงานที่ผู้เรียนส่งกลับมาได้อย่างไร มาดูกันเลยนะคะ สำหรับผู้สอนสามารถดูภาพรวมของงาน และคำถามของชั้นเรียนทั้งหมดได้ในหน้า To Do หรือสิ่งที่ต้องทำ และสามารถกรองตามชั้นเรียนเพื่อดูเฉพาะงานของชั้นเรียนได้ การดูงานที่จะต้องตรวจหรืองานที่ตรวจแล้ว ให้ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ คลิกที่สัญลักษณ์เครื่องหมาย 3 ขีด ซึ่งอยู่มุมบนด้านซ้ายมือ จะมีเมนูย่อย ให้คลิกเลือก to do จะปรากฏหน้าต่าง มีเมนูเลือกใช้งานดังนี้ to review งานรอการตรวจ review งานที่ตรวจแล้ว turn in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 Turn in ตรงชิ้นงานที่ต้องการตรวจจะปรากฏหน้าจอมีเมนูให้เลือกใช้ดังนี้ ด้านขวามือเป็นคำชี้แจงงานและชิ้นงานที่นักเรียนส่งมา ด้านซ้ายมือหรือ student work จะเป็นรายชื่อของผู้เรียนและช่องการให้คะแนน ในหน้า Student Work ด้านซ้ายมือ ให้คลิกเลือกชื่อผู้เรียน ที่ต้องการตรวจชิ้นงาน จะปรากฏหน้าต่างด้านขวามือ เป็นคำตอบของผู้เรียน ผู้สอนเมื่อตรวจงานแล้ว ให้ให้คะแนนตรงช่องพอยต์และสามารถเพิ่มข้อเสนอแนะ ตรง add private comment ซึ่งจะมองเห็นได้เฉพาะผู้เรียนเท่านั้น ผู้เรียนคนอื่นจะมองไม่เห็น เมื่อคลิกบันทึกคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม return ให้สามารถคลิกเพื่อทำงานได้ ให้คลิก return ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการส่งงานคืน หากต้องการส่งงานคืนให้ผู้เรียนดูคะแนน ให้คลิก Return หากไม่ต้องการให้คลิก Cancel เพื่อยกเลิก เมื่อตรวจงานเสร็จแล้ว ให้คลิกสัญลักษณ์ เพิ่มเติม แล้วเลือก Mark a d Review เพื่อให้สามารถดูงานตรงเมนูรีวิวได้ โดยชิ้นงานที่ถูกระบุว่าตรวจเสร็จแล้ว จะไม่สามารถแสดงในหน้า To Review แต่จะปรากฏในหน้า Review หากต้องการดูคะแนนที่ให้แล้ว ให้คลิกเกรด ตรงชิ้นงานที่ต้องการ จะปรากฏหน้าต่าง ซึ่งมีคะแนนอยู่ตรงชื่อผู้เรียนด้านซ้ายมือ สำหรับผู้เรียนสามารถดูภาพรวมของงาน และคำถามของชั้นเรียนทั้งหมดได้ในหน้า Classwork หรือสิ่งที่ต้องทำ และจะกรองตามชั้นเรียนเพื่อดูเฉพาะงานของชั้นเรียนก็ได้ มีขั้นตอนในการทำชิ้นงานและส่งให้ผู้สอนดังนี้ ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ คลิกเลือกชั้นงานที่ต้องการจะทำชิ้นงาน คลิกที่ Classwork คลิกเลือกชิ้นงานที่ต้องการทำ คลิก View Assignment เราสามารถพิมพ์คำตอบตรง Your Work โดยคลิก Add or Create หากเราต้องการแนบไฟล์ ถ้าเราคลิก Google Drive จะเป็นการแนบไฟล์จาก Google Drive ถ้าเราคลิกลิงก์ จะเป็นการแนบลิงก์ เพื่อส่งงาน หรือถ้าเราคลิกไฟล์จะเป็นการแนบไฟล์จากเครื่องคอมของเรา หากเราต้องการสร้างไฟล์ใหม่ ถ้าเราคลิก Docs ก็จะเปิดโปรแกรม Doc s ขึ้นมาให้เราพิมพ์ข้อมูล คลิกสไลด์ก็จะเปิดสไลด์ขึ้นมา หรือคลิกชีตก็จะเปิดชีตขึ้นมา หรือ drawing ก็จะเปิดโปรแกรม drawing ขึ้นมา หากเราต้องการคลิก Docs โปรแกรมจะสร้าง Google Doc s ขึ้นมา โดยใช้ชื่อของเรา และชื่อ แบบสอบถามหรือชิ้นงาน เมื่อเราต้องการใส่รายละเอียดในชิ้นงาน ให้เราคลิกตรง Google Doc s ที่สร้างขึ้น โปรแกรมจะเปิด Google Doc s ขึ้นมา ให้เราใส่คำตอบ คลิก Turn in โปรแกรมจะให้เรายืนยันว่าเราต้องการจะส่งงานกลับ จริงหรือไม่ ให้คลิก Turn in อีกครั้ง เป็นอย่างไรบ้างคะ การมอบหมายงานในชั้นเรียนและการตรวจชิ้นงานที่นักเรียนส่งกลับมาไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ อย่าลืมเรียนรู้ในบทถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ Thank you.